Thank you. มาดูในหัวข้อต่อไปนะครับ อินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับ อินทิกรัลไม่จำกัดเขตเนี่ยจริงๆนะวิชาแคลคูลัสเนี่ยนะครับจะถูกยอมรับว่าสมบูรณ์นะครับ มากขึ้นนะครับจากการค้นพบนะครับ ก็คือวิธีการหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่ไม่ได้เป็นรูปทางเลขาคณิตปกติเนี่ยถ้าเราดูนะครับว่า อย่างเช่น วงกลมเนี่ยเราหาได้สี่เหลี่ยมเราหาได้นะครับแต่นิวตันและไลบิชเนี่ยนะครับทำให้เราหาพื้นที่ใต้โค้งได้นะครับหาพื้นที่รูปทรงที่ไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตปกติได้นะครับ โดยทั้งสองนะครับสามารถค้นพบวิธีการหาบริเวณทั่วๆไปตัวเนี้ยโดยใช้กระบวนการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่ผ่านมาเราเรียกว่ากระบวนการการหาอนุพันธ์นะครับ ต่อไปเราจะมาศึกษากระบวนการย้อนกลับนะครับ คือทั้งสองเนี่ยเหมือนที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าเขาหาได้เวลาใกล้เคียงกันมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นการค้นพบนะครับ วิชาคาลคูลัสที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับ ครับ เรามาดูต่อไปนะครับ อินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับอินดิไฟไนต์อินทิกรัลนะครับ อิทิคอลไม่จำกัดเขตเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเป็นการศึกษาเพื่อหาฟังก์ชัน ที่ทราบอนุพันธ์ของฟังก์ชันอย่างเป็นระบบ หรือกระบวนการหาฟังก์ชันที่ทราบอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาก่อนหน้านั้นแล้วนี่นะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับอ่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเนี่ยเป็นการศึกษาอะไรครับก็คือศึกษากระบวนการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นั่นเองนะครับ เรามาพิจารณาครับว่า ถ้าเราพิจารณาบทนิยามนะครับบทนิยามที่เขาให้มา บทนิยามนะครับเรามาดูคำแรกก่อนนะครับปฏิยานุพันธ์นะ anti derivative คราวที่แล้วเราเรียน derivative มานะครับการหาอนุพันธ์นะครับคราวนี้เรามาดู anti derivative นะครับปฏิยานุพันธ์ชัดเจนภาษาอังกฤษชัดเจนเลยนะครับ anti derivative เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันนะครับ f ตัวเล็กเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชัน เราเรียกฟังก์ชัน f ตัวใหญ่ตัวนี้ว่าเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กก็ต่อเมื่อ เราหาอนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่ตัวนี้แล้วได้ f เล็กตัวนี้นะครับสำหรับทุกจำนวน x ที่เป็นโดเมนของ f(x) นี่คือนิยามของเขานะครับ เรามาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างเลยครับ เราบอกว่านะครับเราบอกว่า ถ้าเรามี f ตัวเล็กเท่ากับ 2x ปฏิยานุพันธ์ของเขาเป็นใครบ้าง ปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวเนี้ยเป็นใครบ้าง เป็น x กำลังสองได้ไหมคำตอบคือได้ เพราะเหตุผลจากนิยาม 1.1 บอกว่า ถ้าเราดิฟ f ใหญ่ตัวนี้แล้วเท่ากับ f เล็ก นั่นแสดงว่า f ใหญ่ตัวเนี้ยเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับ ถามว่าตัวนี้ใช่ไหม คำตอบคือใช่ เพราะว่าถ้าเราดิฟ x กำลัง2บวก3ก็ย่อมได้อะไรครับ 2x ตามนิยามของปฏิยานุพันธ์ได้แน่นอนอยู่แล้ว x กำลัง2ลบ5ก็เป็นปฏิยานุพันธ์ เพราะฉะนั้น x กำลัง2บวก4เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆเพราะเราดิฟค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 0 อยู่แล้วก็เท่ากับ2อะไรครับ 2x เพราะฉะนั้นจากนิยามนะครับเราจะเห็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x) เท่ากับ 2x เนี่ยมีเยอะมาก นะครับเราก็เลยปล่อยให้เป็นบวก c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับดูตัวอย่างที่ 2 ก็ได้ครับดูตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราพิจารณาตัวอย่างที่ 2เขาบอกว่า f(x) ของเราเนี่ยเท่ากับ x กำลัง อ่าไม่มีกำลังเนาะ x กำลัง 1 ก็ได้นะครับอ่านเป็น x กำลัง 1 ก็ได้ แต่ปกติเราจะอ่านเป็น x นะครับ x บวก3นะครับเราหาปฏิยานุพันธ์ได้อะไรบ้างนะครับปฏิยานุพันธ์นะครับตัวแรกนะครับผู้ศึกษาลองเช็คดูครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ x บวก3ไหมคำตอบคือ ใช่ แน่นอน เพราะถ้าเรา ดิฟ ตัว เนี้ย จากบทนิยาม เนี่ย อ่า มันก็ ย่อมได้ x บวก 3 เพราะฉะนั้น ปฏิยานุพันธ์ของ x บวก3นะครับ เห็นไหมครับ ขยับมาตัวที่ 2 ขยับมาตัวที่3นะครับ หรือ เราสังเกต ดูง่ายว่าถ้าเราปล่อย ให้เขาเป็น c นะครับ เมื่อ c เป็นจำนวน จริงใด ๆ ย่อมเป็น ปฏิยานุพันธ์ของ x บวก3ทั้งหมด นะครับ ่าเห็นไหมครับ ถ้าเราาพิจารณาจากตัวอย่างเราเห็นว่าฟังก์ชัน1 1สามารถหาปฏิยานุพันธ์ได้มากมาย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถ้า f(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f แล้ว เราจะสามารถหาปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กเนี่ยได้ทั้งหมดด้วยการนำ f x ใหญ่ตัวเนี้ย บวกด้วยค่าคงที่ c เมื่อ c เป็นนวนจริงใดๆ เข้าไปนะครับ ครับเรามาดูทฤษฎีนะครับ ทฤษฎีเขาบอกว่าถ้า f(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f x เล็กตัวนี้นะครับสำหรับค่าคงตัว c ใดๆ แล้ว ฟังก์ชัน f(x) บวก c เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f(x) ด้วยนะครับเรามาดูบทพิสูจน์ครับ บทพิสูจน์บอกว่า f เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับสำหรับค่า c เป็นค่าคงตัวใดๆนะครับ เรานำ c ซึ่งเป็นค่าของตัวใดๆเนี่ยบวกเข้ากับ f x ตัวนี้นะครับนำค่าของตัวใดๆก็ได้บวกเข้ากับปฏิยานุพันธ์ก็คือ f ใหญ่ x เนี่ยนะครับบวกเข้าไป แล้วถ้าเราดิฟเห็นไหมครับ ถ้าเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับเราก็จะได้ dfx by dx บวก dc by dx เราจะเห็นได้ว่า เนื่องจากบทนิยามบอกว่าถ้าเราดิฟฟังก์ชัน f ใหญ่ x ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f f เล็กย่อมได้ f x เล็กตัวนี้ ดิฟเข้าที่มีค่าเท่ากับอะไรครับ 0 เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ f x ดังนั้นนะครับปฏิยานุพันธ์นะครับฟังก์ชัน f ใหญ่ x บวก c เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เรามาดูรายละเอียดนะครับ เรามาดูรายละเอียดต่อไปว่า เขาบอกว่าวิธีการหรือกระบวนการในการหาปฏิยานุพันธ์ จะเรียกว่าการหาปฏิยานุพันธ์ anti differentiation นะครับ หรือการอินทิเกรตซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับ การอินทิเกรต หรืออินทิเกรชันสัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับ ถ้าเราบอกว่าเรามีฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวเนี้ยนะครับ ที่ทำให้นะครับ ในการหาอนุพันธ์ของ f ใหญ่เท่ากับ f เล็กแล้วนะครับฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูป f ใหญ่ x บวก c เป็นปฏิอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เล็กตัวนี้ เขียนแทนด้วยนะครับเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกเขาว่าสัญลักษณ์อินทิกรัลนะครับ f x dx นะครับเท่ากับ f x ใหญ่บวก 4 นะครับเมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆ อ่านว่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ f(x) เท่ากับ f(x) บวก c นะครับสังเกต f ใหญ่ x f เล็ก x ดีๆนะครับ ครับสัญลักษณ์ที่เราควรรู้จักครับ สัญลักษณ์ที่เราควรรู้จักนะครับ เรามาเรียกเขานิดนึงนะครับ อันแรกนะครับอันแรกนะครับตัวแรกหัวลูกศรผมชี้มานะครับ เครื่องหมายอินทิกรัลนะครับหรืออินทิกรัลไซน์นะครับตัวที่2ครับตัวที่2 คือฟังก์ชันที่ถูกอินทิกรัลนะครับ ภาษาอังกฤษเราใช้ตัวอินทิแกรนนะครับอินทิแกรนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวต่อมานะครับ เป็นตัวแปรของการอินทิเกรตนะครับ variable of integration นะครับ เป็นตัวแปรการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชัน x นะครับ เราจะอินทิเกรตเทียบอะไรครับ เทียบ x นะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นปฏิยานุพันธ์นะครับ เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวนี้นะครับ ค่า c ตัวนี้เราเรียกว่าค่าคงตัวของการอินทิเกรตนะครับ constant of integration นะครับ และสัญลักษณ์อินทิกรัล f(x) dx หมายถึงอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับตัวแปรอะไรครับ เทียบกับตัวแปร x นะครับ ครับ เรามาดูหมายเหตุนะครับ เรามาดูรายละเอียดนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงนะครับในการดำเนินการนะครับ การกล่าวถึงตัวแปรอินทิเกรตนะครับ เพียง 1 ตัวแปรนะครับ เราเรียกว่าอินทิเกรลของฟังก์ชัน1ตัวแปร หรืออินทิเกรลชั้นเดียวนะครับ ถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะครับ มีอินทิเกรัล2ชั้น3 ชั้นนะครับ แล้วแต่การนำไปใช้นะครับ เช่นนะครับปฏิยานุพันธ์ของ f(x) เท่ากับ 2x คือฟังก์ชัน x กำลัง 2 บวก c อันนี้ก็พิจารณาจากนิยามเมื่อกี้นะครับว่า x กำลัง 2 บวก c เนี่ยเมื่อดิฟแล้วจะได้ 2x แสดงว่า x กำลัง 2 บวก c เป็นปฏิยานุพันธ์ของ 2x ถ้าเราจะเขียนในเชิงสัญลักษณ์นะครับ ก็เราก็จะใส่ integral sign ตัวนี้นะครับเครื่องหมาย integral นะครับ อินทิกรัล f x dx ในที่นี้ก็คืออินทิกรัล2 x dx เท่ากับ x กำลัง 2 บวก4อ่าตอนนี้เรากำลังมาถึงการใช้สัญลักษณ์นะครับ การใช้สัญลักษณ์ครับ ในกรณีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ อันนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเราบอกว่าฟังก์ชันของเราคือ sin นะครับอ่าปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน sin ก็คือ ลบ cos x บวก 4 ถ้าเราจะเขียนในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็เป็นสัญลักษณ์อะไรครับ อ integral sin x dx เท่ากับ ลบ cos x บวก4นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นในเชิงของการเขียนในรูปของสัญลักษณ์นะครับ หมายเหตุนะข้อสังเกตโทษครับ ข้อสังเกตนะครับ ข้อสังเกตเขาบอกว่านะครับสัญลักษณ์ตอนที่เราหาอนุพันธ์นะครับ d ของฟังก์ชันใดก็ตามนะครับ สัญลักษณ์นี้แปลว่าเป็นการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรอิสระ x นะครับ เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เช่นกัน เราอินทิกรัลฟังก์ชันที่เป็นตัวอินทิแกรนใดๆเนี่ยถ้าเราเห็นตัวแปรของการอินทิกรัลเป็น x นั่นหมายความว่าเรากำลังหาปฏิยานุพันธ์ หรืออินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอิสระ x นะครับ อันที่ 2 ครับ ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ x นะครับเราก็สามารถปรับสัญลักษณ์ได้นะครับ ก็เราก็เคย d i ฟ f ั u n c t i o n y นะครับเราก็เทียบ y ซะนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับ ถ้าเราจะ integrate นะครับ ฟังก์ชัน y เราก็ต้องเทียบกับตัวแปรอะไรครับ ตัวแปร y นั่นเองนะครับ นี่คือข้อสังเกตนะครับที่เราจะต้องพบนะครับ Thank you.